สวัสดีครับ วันนี้ก็มาดูวิธีการ Export Audio ออกจากโปรแกรม DaVinci Resolve ก่อนอื่นเราก็ต้องมีคลิปในโปรเจกต์ก่อน ผมสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้ว แล้วก็เอาคลิปมาตัวหนึ่ง คลิปอันนี้ ก็จะเป็นเสียงเสียงน้ำนะฮะเสียงน้ำ แล้วก็พอได้คลิปมาแล้วเนี่ยผมก็มาที่หน้า หน้านี้หน้า Edit ลากลงมาในโปรเจกต์ โปรแกรมก็จะสร้างไทม์ไลน์ให้อัตโนมัติ ตัวไทย ตัวคลิป ก็จะเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์นี่เป็นเสียง ผมต้องการเอาเสียงน้ำอันเนี้ยส่งออกเฉพาะเสียงน้ำเอ็กพอร์ตเฉพาะออดิโอน้ำนะฮะ ก็มาที่ตัวนี้ Render แล้วก็เลือด เลื่อนแถบด้านบนนี่ครับ มาที่ audio only ตัวนี้ตั้งชื่อไฟล์ name ตั้งชื่อเป็น water แล้วกัน ภาษาอังกฤษได้แค่นี้หรือเปล่า water location เอาไว้ที่ไหน ผมเอาไว้ที่ desktop water ตอนนี้เขายังเป็น water mov อยู่ ไม่เป็นไรเราเซฟไปก่อน แล้วก็ preset ของเขาเนี่ยไอตรงแท็บวิดีโอเขาจะไม่ติ๊กที่ export video มาที่ Audio Format เปลี่ยนเป็นเว็บไฟล์ Codec เป็น Linear PCM ไปเลย Sample Rate Same as Project หรือจะเปลี่ยน Sample Rate ก็ได้ ผมเปลี่ยนเป็น 48 Bit Depth เปลี่ยนเป็น 24 แล้วก็ Render one track per channel one track per channel ก็คือถ้าเกิดเรามีหลาย ๆ track อย่างเงี้ยเขาก็จะแยกไปเลย channel ละ track channel ละ track output track คือเลือกได้ ผมก็เลือกเป็นเมนสเตอริโอไป หรือจะเป็น all timeline track ถ้าใน timeline เรามีหลาย track เนี่ยเขาก็จะ export แยกไปเลย มาที่เมนก่อนหรือเราจะบวกเพิ่มตัวนี้ได้ output track 2เนี่ยให้เป็นอะไร บวกเพิ่มไปอีกได้ output track 3แล้วแต่เรากำหนดได้เลย อันนี้มันมีแค่ตัวเดียวก็คือเป็นเมนที่เป็นสเตอริโอ setting เสร็จเรียบร้อยเราก็ add ไปที่ render queue แล้วกด Render เรียบร้อยไฟล์ที่เราได้ก็จะอยู่ที่ Desktop ลอง Play ล้วก็จะได้ไฟล์เฉพาะ Audio อย่างเดียวจากคลิปวิดีโอของเรา ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ และจะเข้ามาตอบเพื่อนๆท่านไหน ต้องการรู้เพิ่มเติมด้านไหนของโปรแกรม DaVinci Resolve ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ